เกือบแล้วนึกว่าเน็ตค้างไปซะแล้ว ช่วงนี้นเน็ตเน็ตผมไม่ค่อยดีนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกัน มาเพชรว่ายังไงเพชรเพชรว่าไงผมเห็นเพชรสองเม็ดแล้วจังหวะนี้ โอ้โหช่องแรกยังไม่มาช่องแรกไม่มาแต่ยังได้ลุ้นกันอยู่ยังได้ลุ้นกันอยู่ว่าไงเพชรโอ้โหเพชรตัวแพงยังไม่มานะครับนะขอเข้าฟรีสักรอบสองรอบก็ยังดีไปไป หรือว่าต้องยัดกันเลยวะยัดฟรีกันเลยดีไหมเพื่อนยัดฟรีกันเลยดีไหมหรือว่าไงดีวะ เบ็ดห้าเท่าไหร่เบ็ดห้าสามร้อยคนโอ้ยอยากจังหวะนี้มันต้องยัดแพงๆ หน่อยแล้วเบ็ดเจ็ดว่าไงมา จับไปเลยละกันเบ็ดเจ็ดเนี่ยโหเลขสวยเลยเลขที่ผมชอบเลยนะเลขเจ็ดเนี่ยมาลองดูว่าผมลองดูนะเผื่อจะแตะดิบแตะดีครับผมจัดไปโบรจัดไปวิแล้ววายเรียงกันอี้ก็สวยงามรำแท้แหละตะลึงนี่ครับไหลๆไปเพื่อนไหลๆไปอย่างนั้นแหละไปต่ออย่าเพิ่งหยุดดิอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหย่อนไปต่อเรื่อยๆ มา มา มาว่ายังไง โอ้โห แล้วเพชรมาจังหวะนี้ สวยงามอ่ารามแท้ไปดีครับ ไปไงต่อไหลๆไปไหมหึไม่ไหลแต่ไม่เป็นไร รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตยังมาอยู่นะครับนะจังหวะนี้นะ ก้อนใหญ่ก้อนโตเมกะไป2สิบบาทครับผมสวยงาม อารามแท้ได้ตะลึงนะจัดไปโปร เพชรมาอีกแหล่ดอกนี้หมับเข้าให้ไปนะ ไปไงต่อครับผม ไหลๆไปดีครับ ไหลต่อไม่รอแล้วนะ ไหลต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหแล้วดูมันไหลเบอร์แล้วดูมันไหลผมสวยงามอารามแท้ได้ตะลึงจริงๆนะ จัดไปเพื่อนจัดไปคูณ8 ไปแล้วจังหวะนี้เอ้ยมาดีจัดเลยมาดีจัดเลยเอ้ยโอ้เรื่องผมไปรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมาแล้วจังหวะนี้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกซูเปอร์เมกาไปสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทเช็ดโคกมาโคตรดีว่ะว่ายังไงต่อผมว่ายังไงต่อจังหวะนี้ จัดมาจะโอ้โหแล้วจังหวะนี้ดอกนี้รู้เรื่องคูนก้าวหมับเขาให้ไปนะไหลต่อไหลต่อแบบไม่รอช้าไหลต่อแบบไม่รอช้าไปเลยเช็ดโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูมันไหลดิเพื่อนดูมันไหลเกินไปเพื่อนเกินไป เกินหน้าเกินตาไปนะจังหวะนี้โอ้โหดูยังไหลต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อน ไหลต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆเช็ดกี อะไรกันครับนี่มันต้องอย่างนี้ดีวะมันต้องอย่างนี้ดีวะหมู่นำโชคไม่พาโชคมาจริงๆเหรอเพื่อนรางวัลก้อนโคใหญ่โคโตมาแล้วซุปเปอร์เมกาไป 1,871 บาทนะ เช็ดกี้โคโหดโคเดือดเพื่อนเอาเรื่องจัดจัดครับผม จัดไปจัดไปสปินสุดท้ายว่างไงหมดกองแล้วหรอโอ้โหหมดกองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพนะโหดบอกได้เลยว่าหมาโคตรดีเลยเพื่อนแตกไป2,675บาท